ธอไม่เคยนอกใจไม่สนใคร มีเพียงเธอก็ให้เธอ ทั้งหัวใจ แต่สึกไม่พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนพี่สุดจะทนกับตัวเธอ มันเจ็บช้ำมันเจ็บใจ มันเจ็บใจ ไม่รู้ทำไม มันปวดร้าวมันปวดใจ I ึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่กับป้องโดนเทกระจาดถ้าเธอจะจากและหากไม่รักอย่าทำไม่เชื่อใจเธอทำความรักลงพังแต่ดันปล่อยมันไม่รู้ทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็จริงพี่ไว้ก็คงต้องยอม ก็คิดว่าเป็นดอกฟ้าสุดท้ายรู้ว่าเธอมันแค่ดอกมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวด จมันปวดใจเธได้ยังไงเพราะว่าพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบ นี้พี่ทำไปมันพลาดเพราะด้วยอารมณ์ตัวเอง จริงจริงฉันควรโกรธเธอที่เธอรอกใจ วันนั้นแต่สุดท้ายพี่ปล่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอ้ พี่ลั่นไปเองมือพี่ลั่นไปเองออทำไรอะเพลงพื่อนก็ส่งครูอะไร่ครูแล้วไม่รู้ครูแล้วกันละเออ มาลง YouTube ไงช่องใครเนี่ย The New Studio โอ้โฆษณาเหรอ มานั่นแหละอ่ะถ่ายต่อเชิญไปไปโอโอ้โอ้กลางมือขึ้นกลางมือขึ้นโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มือพี่ลั่นไปเองเธอทั้งสนใจแต่จะไม่พอใจเธออาจมีเข้ามาอีกคนเอวเร็วๆเพชรมาตัวเธอ ็บช้ำเราเจ็บใจโอมาโอมามันเจ็บใจ ไม่รู้ทำไม มันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจข้างหลังปล่อยกันทำได้ยังไงก็บอกพี่นารักเองพีถึงได้เป็นดีดีทำไปมันเพ้อตุกมึงเดินเข้ามานะกดปิดเอาไหม